บทที่ 1 กราฟิกเบื้องต้น เราจะได้เรียนหลักการออกแบบกราฟิกเบื้องต้น แนะนำโปรแกรม Inkscape ฝึกปฏิบัติติดตั้งโปรแกรม แนะนำหน้าจอวิธีการใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน แนะนำแหล่งข้อมูลกราฟิก ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับนักกราฟิกต้นแบบ